สวัสดีครับแฟนๆและท่านผู้ชมครับ ผมชื่อเล่นก็ชื่อตีครับ การนำเสนอของผมก็คือจะผมจะไปตามสถานที่ต่างๆ เรื่องราวต่างๆที่ผมไปไปเจอมาไปพบมาแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เช่นกีฬา หรือนักมวยที่แบบว่าแปลกๆแบบว่าต่อยกันแบบมันๆ หรือสัตว์อะไรที่มันน่ารักน่ารักโชว์ความแปลกๆ ไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วไป หรืออาจจะไปเจอโชว์ โชว์หวัดเสียวอ่าโชว์หวัดเสียว ทีนี้ก็การนำเสนอของผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้มีกีฬาบ้างท่องเที่ยวบ้าง โชว์ต่างๆบ้าง อาหารอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คอยติดตามชมกันนะครับในคลิปต่อๆไป ถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็กดติดตามผม หรือกด subscribe ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ